ำหรับการรักษาการเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับผมแบ่งไป 2 กลุ่มอย่างแล้วนะครับกลุ่มหัวใจเต้นช้าก่อนนะครับพวกนี้นะครับ จะเกิดจากหัวใจเต้นห้องบนไม่ทำงาน หรือหัวใจห้องบนห้องล่าง เต้นไม่สัมพันธ์ที่เราเรียกกันว่าทั่วไปว่าเป็นฮาร์ดบล็อกนะครับ เราก็ต้องดูว่ามีสาเหตุอะไรหรือเปล่า ที่ทำให้หัวใจเต้นช้า ที่เราเจอบ่อยๆคือคนไข้มีป่วยกินยาหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะยาความดันยาหัวใจ หรือว่ามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบไปหรือเปล่า ถ้าเรามีสาเหตุเราก็แก้ไขที่สาเหตุคนไข้ก็กลับมาเต้นปกติได้ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุนะครับพวกนี้ซึ่งเราจะเจอได้บ่อยคนไข้จะมาด้วยการด้วยหน้ามืดพวกนี้ถ้าเกิดหัวใจเต้นช้า แล้ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ช้าจนมีอาการ เราก็ต้องรักษาโดยการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆ กับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ